นิ้วผ่าทำอะไรเอ่ยเป่เบนไม่มันเติมมาเองนิ้วผ่ากินอะไรอ่ะอันนี้อาหารเช้าเหรอนิ้วขาวันนี้กินอะไรเอ่ยอาหารเช้าผู้หากินข้าวเยอะเลยเหรอทำไมต้องกินข้าวเยอะขนาดนี้อ่ะสิบ 20เท่าก๋วยเตี๋ยวเลยเหรอ แสดงว่าอร่อยเท่ากันเหรอทำไมต้องใช้นิ้วจับด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใช่ทำชิ้นเล็กๆ มันจะเข้าปากได้ไหมน่ะเอาช้อนตักทำเป็นชิ้นเล็กๆดินี่เหรอครับอ๋อเดี๋ยวเธอมาเซ็นเนอร์ทำเป็นชิ้นเล็กๆทำพอดีคำอ่ะ ชิ้นใหญ่มันจะเข้าปากไม่ได้นะ ชิ้นเล็กต้องเอาเข้าปากค่ะอืมก็ใช้มืออีกมือหนึ่งจับถ้วยไว้ดิถ้วยมันขยับนะเฮ้ยใช้มือหยิบเหรอสกปรกนะก็ตีบอกไม่ใช่ให้ให้ให้ใช้ให้ใช้มือจับถ้วย ไม่ได้ให้ใช้มือจับอาหารหวายดูดนิ้วด้วย ลงเลยละเจ้ามือล้างมาหรือยังน่ะลอากซิปาล้างมือหรือยัง เข้าห้องน้ำมาหรือเปล่า เอออท่านผู้ชมกำลังมองอยู่นะผู้หาเคี้ยวเคี้ยวข้าวหมดปากยังไว้เอาน้ำหน่อยไหมเดี๋ยวข้าวติดคอนะอ่ะดื่มน้ำหน่อย เติมน้ำมันหน่อย เขาคืออะไรล่ะ ก็สูงสูงไม่ใช่ ที่อยู่บนที่สูงสูงอ่ะเขาเรียกว่าภูเขาภูเขาไฟฟ้ามาเร็วไปกินข้าวต่อเร็วเขาไฟฟ้าระเบิดไปไปกินข้าวต่อเาาวงใ